นนี้เรามาดูทีละฉบับกันนะคะฉบับแรกก่อนมีสาระสำคัญอะไร ถ้าท่านสนใจท่านต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ ตัวบทกฎหมายเนี่ยเวลาที่เราหาอย่าลืมนะคะต้องเป็นตัวบทกฎหมายที่อยู่ในเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา หรือเว็บไซต์ของสำนักงงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั่นคือเรามั่นใจได้ว่ามีความถูกต้องมาตรฐานนะอย่าลืมว่าเราถ้าเป็นนักกฎหมายแล้วเนี่ยเพียงคำเดียวก็ตกหล่นไม่ได้นะคะเรามาดูพระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์ที่อาจารย์โค้ดมาจะเป็นเพียงแค่ ตัวบทที่สำคัญนะที่เป็นหัวใจเลย ก็คือตัวบทมาตรา5นะคะก็จะเขียนเอาไว้ว่า ภายในราชอาณาจักรให้กรมไปรษณีย์เลข มีสิทธิและหน้าที่แต่ผู้เดียว ชัดเจนมาก กรมไปรษณีย์โทรเลข เป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว แล้วนี่ก็เป็นประเด็นที่เราก็ถูกตั้งเป็นข้อสังเกตในการรวบรวมข้อมูลของ WTO แล้วก็ ITU ว่าเรารัฐไทยประเทศไทย มีรูปแบบของบริการกิจการโทรคมนาคมที่มีนโยบายรัฐผูกขาดไว้กับรัฐเพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งก็ถามว่าเขาเอามาจากไหน นี่เลยค่ะตัวบทกฎหมายเราก็เขียนไว้ชัดเจน แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปอาจารย์บอกแล้วว่าในระยะแรกเนี่ยรัฐเป็นผู้ทำเพราะนั้นรัฐก็จะเป็นผู้จัดตั้งทำนุบำรุงนะคะทั้งวางเสาโทรเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ตั้งสายขึงสายลวดเอามาจากไหนทั้งหมดเนี่ยก็โดยอำนาจตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะ คราวนี้ในส่วนของ พระราชบัญญัติโทรเลขโทรศัพท์เนี่ยนอกจากการกำหนดว่ากรมบัญชีเลขเป็นผู้มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวนะคะก็จะสะท้อนให้เราเห็นด้วยว่า แนวความคิดของหลักบริการสาธารณะในระยะแรกนี้ รัฐเป็นผู้จัดทำ ถามว่าแล้วระยะหลังต่อมาเรามีการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อที่จะมารองรับในการทำบริการโทรศัพท์อย่างไรบ้าง เรามีนะคะและเราก็มีกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจซึ่ง ถ้าอย่างในส่วนของกิจการโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่เราย่อด้วยทสท แต่ถ้าภาพในปัจจุบันก็คือบริษัทอองค์การโทรศัพท์นะคะซึ่งซึ่งเป็นบริษัทอยู่บริษัททอทีนะถ้าภาพในปัจจุบันเพราะว่าเราได้มีการเขาเรียกว่าแปลงรูปรับวิสาหกิจเป็นบริษัทประมาณปี2542นะถึง45โดยประมาณนะอันนี้คือคือในระยะแรกเนี่ยเราตั้งเรามีกิจการโทรศัพท์ หน่วยงานรัฐที่เป็นคนให้บริการก็จะเป็นองค์การโทรศัพท์นะคะ ซึ่งอยู่ในฐานะรัฐวิสาหกิจ แต่ว่าองค์การโทรศัพท์จะรับผิดชอบเฉพาะเขาเรียกว่าโทรศัพท์ภายในประเทศนะ พยายามขยายให้ทั่วทั้ง 60กว่าจังหวัด ขยับมาวันนี้ก็คือ 77 จังหวัดนะคะ แต่ถ้าเป็นการเขาเรียกว่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ เราก็จะมอบหน้าที่นี้ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือตัวย่อตอนนั้นที่เราใช้ก็คือกสท แต่ว่าถ้าเราถามถึงในปัจจุบันนะหน้าตาของรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนแปลงรูปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นบริษัทกสทนะคะจำกัดมหาชนจำกัด เพราะนั้นนี่คือถ้าพูดถึงในเรื่องของกิจการโทรเลขโทรศัพท์ ย้ำนะคะกรมปรษัทเลขมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว แต่ในสักพักหนึ่งเราก็ตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมารองรับในการทำหน้าที่นี้นะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงกิจการวิทยุกระเสียงล่ะใครเป็นคนทำนะกฎหมายอะไรอนุญาตให้ทำ ถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ต้องใช้คลื่นความถี่วิทยุ แล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของกฎหมายโทรเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ ก็จะต้องใช้ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม2498นี้ เพราะอะไร เพราะมีการบัญญัติไว้อยู่มาตราหนึ่งว่า ห้ามมีให้สังเกตให้ดีนะคะ ห้ามแล้วก็มีให้ดูเหมือนจะเป็นปฏิเสธซ้อนปฏิเสธนะแต่นี่เป็นเป็นวิเป็นภาษากฎหมายนะคะเป็นเทคนิคทางกฎหมายในการร่างกฎหมาย ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ซึ่งถามว่าเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ก็จะมีการเขียนไว้ในมาตราหนึ่งนะในกฎหมายฉบับนี้ว่า หมายถึงเจ้าพนักงานตามของกรมประสาทธเลขนั่นเองอันนี้เราอ่านจากมาตรานี้ก็จะพบว่าแปลว่าถ้าใครจะตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสถานีอะไรก็ตามที่ใช้ตัวคลื่นความถี่วิทยุนะอย่างนักวิทยุสมัครเล่นเขาก็ต้องมีการตั้งสถานีนะคะหรือวิทยุกระจายเสียงเขาก็ต้องตั้งสถานีอันนี้ต้องได้รับอนุญาต แล้วหลักการใช้อนุญาตของสถานีวิทยุคมนาคมเนี่ยประเด็นถัดมาก็คือจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อบังคับวิทยุคมนาคม ภาคผนวกต่อท้ายด้วยนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคมคืออะไร เพราะนั้นจะมีอยู่สองประเด็นเรามาดูประเด็นหนึ่งก่อนนะคะคือ ถ้ากิจการวิทยุกระจายเสียงนั้นต้องใช้คลื่นความถี่ กิจการวิทยุโทรทัศน์ต้องใช้คลื่นความถี่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสุเลตามกฎหมายฉบับนี้นะคะ แล้วในเรื่องของประกอบการค่อยไปใช้อีกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น การขออนุญาตก็คือการรับจัดสรรคลื่น เพราะนั้นเมื่อได้รับจัดสรรคลื่น การจัดสรรคลื่นจะจัดสรรคลื่นเป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยโทรคมนาคมจันจะพาท่านไปดูเว็บไซต์ของสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศนะคะเพื่อประกอบความเข้าใจ อาจารย์จะพาพวกเรามาดูนะคะเป็นตัวอย่างว่านี่คือเว็บไซต์ของ ITU หรือสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หากท่านมีโอกาสก็ลองเข้ามาดูอ่านศึกษาเพิ่มเติมเหมือนอย่างตอนนี้เราจะเห็นหน้าไฮไลท์ของของ ITU จะเน้นเรื่องการประชุมนะคะเพราะว่ากำลังจะมีการประชุมในปลายปีนี้นะคะ เพราะนั้นเขาก็จะพูดเรื่องออประชุมซึ่งจะสังเกตให้ดีนะคะเขาเน้นเรื่อง Internet Government Forum นั่นเป็นชัดเจนมากๆ ว่า เขาจะเปิดเวทีเฉพาะเลยเกี่ยวกับเรื่อง การเปิดภาครัฐเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตภาครัฐหรือว่าเขาเรียกรัฐบาลดิจิทัลนั่นแหละค่ะ ที่เรามาขับเคลื่อนกันในระยะ 2 ปีนี้เพราะนั้นนี่คือเป็นเป็นเป้าหมายหลักที่เขาใช้คำว่า one world one net แล้วก็ one vision นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็น strategic ที่เขาวางเอาไว้ แล้วก็มาติดตามกันตอกย้ำกันที่ชัดในปี 2019 นี้ปลายปีนี้นะคะคือเดือนเดือนเดือนธันวานี้แหละค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะพาท่านไปดูก็คือว่า เราลองมาดูนะคะจันจะโค้ดให้ให้เห็นชัดขึ้นนิดหนึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่ เราไปดูตรงคำว่า member zone นะคะ ท่านก็คลิกเข้าไปใน member zone เมื่อท่านคลิกเข้าไปใน member zone ท่านจะเห็นว่า เอ๊ะ แต่ละประเทศนั้นเป็นสมาชิกเมื่อไหร่ เราเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเราไปเขียนในตัวบทกฎหมายของเรา พามาดูตรงนี้นะคะปีกขวาจะมีคำว่า list of member states แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยเพราะะนั้นท่านลองไล่ดูแล้วท่านจะพบทันทีนะคะ อัฟกานิสถานก็เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี1928 ราะนั้นเขาเป็นกันมานานแล้วนะคะเป็นสมาชิกเนี่ยเราลองมาดูประเทศไทยเรานะคะ ว่าเราอ่ะเข้าไปเป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ขออนุญาตสไลด์อย่างรวดเร็วนะคะเเพื่อให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างนี่นะคะไทยแลนด์นะท่านจะเห็นไทยแลนด์นี่นะคะที่อาจารย์ไฮไลท์พอยต์ไว้อยู่นะคะเราขยับมานิดนึงนะคะนี่คือการที่เราเป็นอยู่ในโซนเขาเรียกว่าโซน E นะคะการแบ่งภูมิภาคที่เป็นจากสีภูมิภาคหลักเขาก็จะแบ่งเป็นย่อยๆ อันนี้อาจจะละเอียดไปว่างๆท่านไปศึกษาเพิ่มเติม เราเข้าเป็นสมาชิกแต่ปี 1883 ขออนุญาตไฮไลท์ท่านเห็น เห็นไหมคะ ตั้งแต่เดือน 4 ก็คือเดือนเมษาวันที่ 21 นะคะ ปี 1883 เพราะนั้นเราเป็นสมาชิกตั้งนานแล้ว นี่คือตัวอย่างของการที่เขาเรียกว่ากฎหมายระหว่างประเทศหน้าตาเป็นอย่างไร ถูกนำมาปรับใช้ในกฎหมายไทยอย่างไร ซึ่งเราจะได้เรียนในบทต่อไปเนี่ยพวกเราก็จะเห็นได้ว่าก็เราไปผูกพันในทางระหว่างประเทศในรูปของสนธิสัญญา นะคะ แล้วก็เป็นส่นทิสัญญาจัดตั้งตัวสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เมื่อเราเข้าไปผูกพันเราก็ต้องเขียนกฎหมายภายในของเราให้สอดคล้องนะมันก็จะมีหลักอยู่ก็คือหลักแพคตาซุงสเวนดานะก็คือหลักปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งสนธิสัญญา โอเคนะคะ อันนี้ก็เพียงอยากจะแต่ให้ท่านเห็นว่าเอ๊ะทำไมวรรคสองเราเขียนแบบนี้อันนี้ต่อให้กฎหมายฉบับนี้วันนี้บังคับใช้หรือไม่บังคับใช้ก็ตามนั่นหมายความว่า เราเองเนี่ยได้ยอมรับเราได้แปลงรูปกฎหมายระหว่างประเทศเข้าสู่ในรูปแบบกฎหมายไทยมานานละเพราะนั้นแน่นอนท่านไม่ต้องสงสัยว่าณวันนี้เราบริหารคลื่นความถี่ เราต้องทำสอดรับกับสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศไหมแน่นอนนะคะล้านเปอร์เซ็นต์โอเคนะคะเรนั้นกลับมาใหม่ อ๋อคำถามว่า แล้วเราจะไม่ต้องทำตามเขาได้ไหมเออเราเป็นสมาชิกเราเข้าไปผูกพันเพราะนั้นถ้าเราจะไม่ยอมผูกพันเหมือนสัญญาแล้วไม่เป็นสัญญานะคะ เราก็จะต้องไปขอถอนตัวออกมา ซึ่งการจะหาเหตุอ้างในการถอนตัวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจต้องไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศ มันก็จะมีหลักก็เรียกว่าภาษาละตินแล้วก็ใช้คำว่า libus sic stantibus นะ ท่านอาจจะได้คุ้นเคยอยู่ นั่นก็คือเนี่ยต้องมีเหตุแบบเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงร้ายแรงเป็นอย่างมากนะ มันคืออะไรฝากไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ ในชั้นนี้ก็แปลว่าเราเราคงต้องทำกติกากฎเกณฑ์ภายในประเทศของเราเนี่ย ให้สอดรับกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เพราะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำพวกวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์นะคะนอกจากใช้กฎหมายฉบับนี้ เราจะต้องใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งด้วย